Oh! นใจเธอทำให้รู้ตอนเธอไปฉันก็ไม่ดูรักแต่ต้องรอเธอไม่ใช่คนสุดท้ายฟิรียาจังให้ทุลาพอดไว้อู้แดงขอรั วใจของพี่มันไม่ใช่ของใคร o o ้ babe ทางที่ดัน every day feeling into the sun เธอจำใจไม่รอพาฉันไปดินได้ We're hard แค่ฉันให้จบลงอาจจะมีน้ำตา o o ้ b a b ไม่มองด้วยใจงั้นพี่จะตีราคา Call me c h e l s รักเราคงหมดเวลาที่ฉันเจอ หู้ว่าใจเธอทำให้รู้ตอนจะไปฉันก็ไม่ดูู่รักแต่ต้องรอเธอไม่ใช่คนสุดท้ายฟียรอยกจะให้ทุลาบอดไปู้ o อ babe ขอรักแต่ไม่ตามแล้วแกเรงขอที่สองทำหัวใจพิดทะเลาะก็ไม่ให้คนตอบและที่มีเดินเซ่ถึงถามว่าเจ็บก็ไม่เท่าไรแต่หัวใจขอพี่มันไม่ใช่ของปลอรักเธอตาย อนสุดท้ายเธอทำให้ฉันบรรลุไว้สุดท้ายเธอรู้ว่าเราต้องใไป every day เพื่อเธอให้เธอดื่มว่าชวนฉันไปไหน get high วันนี้ดีของเราเธอจำได้ไหมบนรีพาร์ทไซก็ต้องเข้าใจที่แพ้จากไปคีอหัวใจตลอดไม่ได้คำตอบของฉันไม่ใช่เธอใช่ oh. ที่ฉันเจอ รู้ใจเธอทำให้รู้ตอนเธอไปฉันก็ไม่ดูรักแต่ต้องรอเธอไม่ใช่คนสุดท้ายฟิลเรียจังห้ดทุลาบอดไว้อู้เบงขอรักและดีกาเราและแกเร่งคำที่สองทำหัวใจพี่เธอลอก็ไม่ให้คำตอบและเธอมีเดินเซงเธอถามว่าเจ็บก็ไม่เท่า ไยแต่หัวใจเขาผิดมันไม่ใช่เขาไปรักที่จะตายหนาวตอนสุดท้ายเธอทำให้ฉันวุ่นวายสุดท้ายเธอรู้ว่าเราต้องใคร every day คือเธอเธอดึงวานจนฉันไปอยากแก้ไขวันนีๆของเราเธอจำได้ไหมวันนี้หาสายก็ต้องสนใจที่เธอจากไปที่หัวใจตลอดทำลายคำตอบบอกฉันไม่ใช่เจ้าชาย Oh.